การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในงานขาย เท่ากับเป็นการติดอาวุธและเสริมพลังให้กับทีมและพนักงานขาย ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนขาย ระหว่างขาย และหลังปิดการขาย เทคโนโลยีทางการขายจะช่วยสร้างผลงานและเพิ่มผลผลิตของงานขาย หรือที่เราเรียกว่า Sales Productivity ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการลงทุนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ระบบการขายอัตโนมัติ หรือ Salesforce Automation หมายถึง เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขาย ที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้ารวบรวมสถิติการซื้อและใช้บริการ ติดตามผลการนำเสนอขาย วิเคราะห์ยอดขาย บริหารโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพของงานขาย เครื่องมือใกล้ตัว แต่มีส่วนช่วยสนับสนุนพนักงานขายอย่างมาก ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ทั้งสมาร์ทโฟน PDA แท็บเล็ต ทำให้พนักงานขายทำงานได้อย่างสะดวก ทุกสถานที่และทุกเวลาค่ะ หากองค์กรลงทุนติดตั้งระบบการตลาดอัตโนมัติ ระบบการขายอัตโนมัติ ซึ่งก็มีระบบย่อยต่าง ๆ ที่จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยระบบการตลาดอัตโนมัติ เป็นการนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูล เฉพาะบุคคล และดึงมาเป็นฐานข้อมูลทางการตลาดของฝ่ายการตลาด ทำให้นักการตลาดเข้าใจ และมีความรอบรู้ในการเลือกใช้รายชื่อที่จัดเก็บในฐานข้อมูล สามารถบริหารงานเสนอขายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำการตลาดและการขายทางตรงหรือ direct marketing direct selling โดยการเสนอขายสินค้าทางไปรษณีย์เสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้าผ่านอีเมล ขณะที่ ระบบการขายอัตโนมัติ เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้พนักงานขาย เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ในเวลาที่ต้องการ ในเวลาเดียวกัน ก็เข้าถึงข้อมูลสินค้าทำให้พนักงานขาย สามารถจัดสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบวงเงินลูกค้าทำสัญญาซื้อขายนำส่งสินค้าไปถึงลูกค้า เทคโนโลยีภายในร้านค้าปลีก หรือ Install Technology หมายถึง เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าการขาย และสร้างประสบการณ์จับจ่ายหรือช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าภายในร้านอาทิ Beacons Digital Signage Smart Shelf Augmented Reality หรือ Virtual Reality และ Social Showrooming เป็นต้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนวัตกรรมร้านค้าปลีก ในปัจจุบันมีการจัดร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมหรือผู้ซื้อ ในการค้นหาสินค้า ทดลองหรือเลือกสินค้า ตรวจสอบสินค้าและรับชำระค่าสินค้า ลดขั้นตอนการซื้อ ลดระยะเวลาการรอคอย และอาจลดจำนวนพนักงานขาย หรือไม่ใช่พนักงานขายเลย เครื่องมือสนับสนุนการขาย หรือเซลล์ enablement tools หมายถึง เทคโนโลยีเพื่อสร้างและเพิ่มยอดขายด้วยการนำเสนอข้อมูลสินค้า ราคา เงื่อนไขต่างๆ ตรงถึงลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่ถูกต้อง ผ่านพนักงานขายหรือทีมขายที่ถูกต้อง สามารถจูงใจผู้บริโภคที่สนใจสินค้า ให้เป็นลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในที่สุด อาทิ On Demand Video PowerPoint Presentation Retail Apps เป็นต้น ระบบดูแลลูกค้าหรือ Customer Care Applications เป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับการดูแลลูกค้า ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ แสดงข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำบทสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ กระตุ้นการขายแบบ upselling หมายถึงเสนอขายสินค้าที่ดีกว่า ราคาสูงกว่า และกระตุ้นการขายแบบ cross selling หมายถึง เสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ ระบบดูแลลูกค้าประกอบด้วยหลายระบบย่อยอาทิ ศูนย์รับเรื่องทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้า แผนกช่วยเหลือลูกค้า การสั่งจองสินค้า เป็นต้น ระบบย่อยเหล่านี้จะทำงานอย่างเชื่อมประสานกับระบบปฏิบัติงานส่วนอื่น ๆ ขององค์กร เช่น ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ เป็นต้น ระบบการตอบสนองออนไลน์หรือเว็บไซต์ Online Website Response System ประกอบด้วยหลากหลายโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการจัดการงานขายและลูกค้าในช่องทางออนไลน์ ทำหน้าที่นำเสนอสินค้า ส่งเสริมการขายไปสู่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละคนกำหนดเป้าหมายในการทำโฆษณาผ่านแบนเนอร์ หรือป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ จากการศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของผู้เยี่ยมชมแต่ละคน การออกแบบอีเมลให้ระบุที่อยู่เว็บไซต์ และหรือหน้าเว็บเฉพาะและส่งไปยังลูกค้าให้ลูกค้าคลิกเข้าไปดูข้อมูลสินค้า โดยเฉพาะในรายการส่งเสริมการขายผ่านอีเมล การเลือกสรรสิ่งหรือสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าโดยละเอียด รวมถึงประวัติการซื้อ ประวัติการค้นหาในเว็บไซต์ ประวัติการสอบถามเป็นต้น เพื่อสร้างข้อความแนะนำอัตโนมัติให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป เครื่องมือสนับสนุนการขายหรือ s ซ l ล์ Enablement Tools เช่น ระบบแนะนำหนังสือให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติของ Amazon.com ข้อมูลของ Amazon ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ลูกค้าที่ซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง มักจะซื้อหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันเสมอ นอกจากนี้ ในการซื้อสินค้าของลูกค้าหนึ่งครั้ง ลูกค้านั้นซื้อสินค้าอะไรอีกบ้าง พร้อมกันในกลุ่มสินค้าเดียวกัน หรือ ลูกค้าซื้อสินค้าบางชนิด ซ้ำกันหลายครั้งแล้ว หากองค์กรมีข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมดังกล่าว ก็จะสามารถนำมาปรับปรุงการจัดวางสินค้าภายในร้าน หรือจับคู่สินค้า และนำเสนอพร้อมกันในโฆษณาเป็นต้น ระบบลูกค้าบริการตนเองผ่านเว็บเว็บเบสเซลฟ์เซอร์วิสด้วยอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแนวโน้มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูป ที่อำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถใช้บริการตนเอง ประกอบด้วย FAQ หรือคำถามถามบ่อย พร้อมสรุปคำตอบเกี่ยวกับคำถาม ซึ่งเป็นปัญหาหรือข้อสงสัย ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการในอนาคต Live Person Chat เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสนทนาออนไลน์ อำนวยให้ พนักงานขาย หรือพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ สามารถพูดคุย ตอบคำถามกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ทันที นอกจากนี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และได้รับบริการที่ตอบสนองทันทีอีกด้วย สืบเนื่องจากวิดีโอมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดผ่านวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกระแสมาแรงในช่วงปีที่ผ่านมา เพราะวิดีโอนำเสนอภาพค่าเคลื่อนไหว เสียงซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดึงดูดใจมากกว่าเนื้อหาประเภทอื่น ๆ หากออกแบบและผลิตมาเป็นอย่างดีแล้ว การนำเสนอผ่านวิดีโอสามารถให้ทั้งข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และเชิงอารมณ์ความรู้สึก ช่วยสร้างความจดจำได้มาก และนานกว่าภาพยนตร์โฆษณา ที่ผู้ชมอาจไม่ตั้งใจดูเลย นอกจากใช้เงินลงทุนต่ำ ทั้งการผลิตและการเผยแพร่ได้หลายช่องทางแล้ว ยังสามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายเรื่อง ทั้งเนื้อหาที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกัน วิดีโอ ยังแทรกข้อเสนอขายได้อย่างแนบเนียน จูงใจให้เกิดการแชร์ต่อในกลุ่มของเพื่อนได้โดยง่าย กลายเป็นไวรัลวิดีโอ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือนำเสนอที่ช่วยเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ได้อย่างรวดเร็วกว่า Retail Apps เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง Multimedia Presentation บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่าง ทันสมัย และน่าประทับใจในการนำเสนอข้อมูล จากพนักงานขายถึงผู้บริโภค หรือลูกค้าคาดหวัง นอกจากนำเสนอได้ง่ายในทุกสถานที่แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ อีกด้วย รวมถึงพัฒนาระบบสำหรับงานขาย ระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง ระบบรับจองระบบเสนอขาย ระบบค้นหา รวมถึงรายงานความก้าวหน้าของงานขายรายงานสรุปการขายสำหรับผู้บริหารอีกด้วย โดยบริษัทผู้พัฒนาได้พัฒนาแยกประเภทธุรกิจ มีให้บริการทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงพยาบาล บริการการศึกษา ค้าส่ง และค้าปลีกอีกด้วย เทคโนโลยีทางการขาย Selling or Sales Technology การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ได้หรือ interactivity เช่น เว็บไซต์ อีเมล ระบบส่งข้อความทันทีหรือ instant messaging ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการลูกค้า call center ที่รวมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบงานต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของลูกค้า ฐานข้อมูลการขาย การเงิน และผลิตภัณฑ์เป็นต้น จะอำนวยให้พนักงานขาย ติดต่อ ตอบคำถาม แก้ไขปัญหา ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หรือได้ในทันทีที่ต้องการ การได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการขาย ประการแรก ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจทางการขายต้องระบุถึงประเภท ลักษณะของข้อมูลและสาระสนเทศที่จำเป็นต่อองค์กร หรือต่อกิจการ ในการออกแบบ หรือปรับปรุงแผนการขายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการขายขององค์กร ต่อจากนั้นจึงประเมินทางเลือกว่าจะลงทุนในระบบ หรือโปรแกรมสำเร็จรูป แบบ ready to use software or solution หรือพัฒนาขึ้นใช้ในองค์กรเอง หรือ in-house develop system หรือว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการแทนให้ หรือที่เรียกว่า outsourcing โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการขาย ควรสามารถทำงานอย่างเข้ากันได้ หรือสอดประสานกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่นขององค์กรด้วย เช่นระบบการตลาด ระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลังเป็นต้น เราจะปิดเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการขายด้วยการเชิญชมวิดีโอคลิป ตัวอย่างซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อออกแบบกิจกรรมการตลาดและการขายอย่างฉลาด หรือ customer intelligence จากบริษัท SAS ของ sas.com นะคะ Managing customer interactions can be complex. Marketing, sales, service, risk. A customer decision hub using SaaS Customer Intelligence simplifies it all by giving you a full picture of your customer. Steve is looking for a new car. He's reading reviews, visiting manufacturers' websites, requesting information. The Customer Decision Hub captures data from each of these channels, each of these interactions. Finally, the crucial trigger, an ad that offers a QR code to schedule a test drive. Instead of manually entering all of his information, he logs in with his Facebook account and allows the site to access his basic data. Now, all of that data is available in the Customer Decision Hub. Now, here's where it gets interesting for marketers. Steve initiates a video call, and the call center agent greets him by name. She quickly scans the SaaS marketing analytics information and other data. All of the information about Steve, his social media data, risk score, details about the car he's researching, the car he currently owns, even his location, is available to the agent. The next best action calculations reveal a test drive is available for Steve, and the agent can even schedule it at a nearby racetrack. Perfect. A few weeks later, Steve is ready to buy the car. And there it is the right color, the right options, and the right price. Here's another competitive advantage for this dealer. Since the manufacturer already knows his risk score, it offers a pre approved loan on the spot. For Steve, there's no need to shop around for a better price on the car or a better loan rate. A customer decision hub using SaaS customer intelligence delivers true value based marketing, inbound and outbound interactions across different channels, media, and contact points. You get a full picture of your customer and you simplify the interactions for both you and your customer. Learn more at sas.com/ci.